สำหรับการสร้างประโยชน์ในตอนที่3นี้ เราจะเรียนเรื่องการใช้คำกริยาที่ต้องการกำรอง ซึ่งในที่นี้หมายถึงกรรมที่ต้องถูกบังคับให้ใช้ร่วมกับคำบุพบทโดยคำกริยา ยกตัวอย่างเช่นในภาษาไทยเมื่อเราใช้คำกริยาว่าโทรศัพท์ เราจะต้องใช้ร่วมกับคำว่าหา หรือถึง เช่นเราพูดว่าฉันโทรศัพท์หาแม่ของฉัน เราไม่สามารถบอกว่าฉันโทรศัพท์แม่ของฉันได้ ในภาษาฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกัน เมื่อคำกริยาคำหนึ่งถูกกำหนดให้ต้องใช้คำบุพบทร่วมกับคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ต้องใช้อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน เมื่อพิมพ์ประโยค ผมโทรศัพท์หานาตาลี จะได้ผลลัพธ์ว่า Je téléphone à Nathalie คำว่า à Nathalie คือส่วนที่เราเรียกว่ากำรอง เปรียบเทียบกับ ผมรักนาตาลี ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็น J'aime Nathalie ให้สังเกตว่าระหว่างคำว่า m ซึ่งเป็นคำกริยา และคำว่า Nathalie ซึ่งเป็นคำตรงจะไม่มีคำบุพบท accent grave ปรากฏให้เห็นแต่อย่างใดเราจึงสรุปได้ว่ากริยา a i m e เป็นกริยาที่ต้องการคำตรง ในขณะที่กริยา t é l é p h o n i e เป็นกริยาที่ต้องการกำรองและในกรณีนี้จะใช้ร่วมกับคำบุพบท accent grave ท่านั้น เช่นเดียวกับกำปรงภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกำรอง เมื่อมีการแทนที่ด้วยคำสรรพนามก็จะต้องย้ายไปวางหน้าคำกริยา คำสรรพนามกำรองของบุรุษที่สามเอกพจน์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะถูกแทนที่ด้วยคำว่า lui พิมพ์ประโยค ผมโทรศัพท์ถึงนาตาลี จะได้ผลลัพธ์ว่า Je téléphone à Nathalie คำที่ถูกแทนที่ให้เป็นคำสรรพนามคืออานาตาลี ซึ่งแทนด้วยคำสรรพนามภาษาไทยว่าหล่อน เมื่อพิมพ์ประโยค ผมโทรศัพท์หาหล่อน ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า je lui téléphone ให้พิมพ์ประโยคทั้งสองประโยคโดยเว้นช่องว่างสองข้อระหว่างประโยคว่า ผมโทรศัพท์ถึงนาตาลี ผมโทรศัพท์ถึงหล่อน จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Je téléphone à Nathalie, je lui téléphone ให้เข้าใจว่าคำว่า lui ในที่นี้คือคำที่แทนที่คำว่า à Nathalie เปรียบเทียบกับประโยค ผมโทรศัพท์ถึงฟิลิป จะได้ผลลัพธ์ว่า je téléphone à Philippe คำที่ถูกแทนที่ให้เป็นคำสรรพนามคือ à Philippe ซึ่งแทนด้วยคำสรรพนามภาษาไทยว่าเขา เมื่อพิมพ์ประโยค ผมโทรศัพท์หาเขา ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า je lui téléphone ให้พิมพ์ประโยคทั้งสองประโยคโดยเว้นช่องว่างสองข้อระหว่างประโยคว่า ผมโทรศัพท์ถึงฟิลิป ผมโทรศัพท์ถึงเขา จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า je téléphone à Philippe je lui téléphone ให้เข้าใจว่าคำว่า lui ในที่นี้คือคำที่แทนที่คำว่า อาฟิลิปจากตัวอย่างทั้งสองชุดจะเห็นได้ว่าหากได้ยินลอยๆว่า Je lui téléphone. โดยไม่รู้ว่า Lui. ใช้แทนคำนามกำรองตัวใด เราก็จะไม่ทราบว่า Lui. นั้นเป็นใคร การเขียนประโยคที่ใช้กำรองจะมีความซับซ้อนกว่าการเขียนประโยคกำตรง นอกจากจะต้องมีความแม่นยำในการใช้คำบุพบทให้ถูกต้องแล้ว ยังต้องคอยใช้คำบุพบทกับคำนามที่เป็นกำรองคำต่อไปด้วย เปรียบเทียบตัวอย่างการใช้กำตรงและการใช้กำรองในกรณีนี้ที่มีกำที่เชื่อมต่อด้วยคำว่าและ ผมรักฟิลิปและนาตาลี จะได้ผลลัพธ์เป็น J'aime Philippe et Nathalie จะเห็นได้ว่าหลังคำว่าเอไม่มีคำบุพบทแทรกใดๆเนื่องจากกริยาเอเมเป็นกริยาที่ต้องการกำตรง เปรียบเทียบกับ ผมโทรศัพท์ถึงฟิลิปและนาตาลี จะได้ผลลัพธ์เป็น Je téléphone à Philippe et à Nathalie. จะเห็นได้ว่ามีการให้ใช้คำบุพบท À accent grave. ซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังคำว่า Et การใช้คำบุพบท à accent grave. ซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าผมโทรศัพท์ถึงฟิลิปและโทรศัพท์ถึงนาตาลี เพราะว่าหากใช้ว่า Je téléphone à Philippe et Nathalie. อาจจะมีความหมายว่าฟิลิปและนาตาลีเป็นคู่สามีภรรยา และผมโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว เมื่อเข้าใจหลักการที่กล่าวมาหากพบกับคำกริยาที่ต้องการกำรองที่ต้องการคำบุพบทที่ต่างจาก accent grave ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ผมระลึกถึงฟิลิปและนาตาลี จะได้ผลลัพธ์เป็น Je me souviens de Philippe et de Nathalie จะเห็นได้ว่ามีการให้ใช้คำบุพบท de ซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังคำว่าเอการใช้คำบุพบท เดซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าผมระลึกถึงฟิลิปและระลึกถึงนาตาลี เพื่อให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าฟิลิป และนาตาลีไม่ได้เป็นคู่สามีภรรยากัน ในลำดับต่อไปกรุณา ดูวิดีโอคำอธิบายวิธีการสร้างประโยคด้วยคำกริยา ไป ตามด้วยชื่อเมืองและชื่อประเทศว่าจะแตกต่างกับภาษาฝรั่งเศสอย่างไร